อยากจะมีเธออยู่ข้างกัน Baby girl ว่าจะวอนจะหาให้เธอถ้าเธอร้องไม่เป็นไรฉันจะพร้อมถ้าเธอหนาวไม่เป็นไรฉันจะกอดเธอไว้ Baby เธออย่าเพิ่งใจร้ายกันสิฉันแค่อยากมีเธออยู่เคียงข้างกันไป มีเธออยู่กันตลอดไป Oh every time ฉันจะรักเธอเสมอ สมาแล้วจะมีใครจะมาคิดทำร้าย ฉันจะเป็นคนปกป้องเธอแล้ว Baby girl เธอคงรู้เธอคงรู้ดี ฉันได้อยู่แล้วเธอคงรู้ว่าเป็นของดี เธอจะวอนฉันจะทำให้ตามต้องการ Baby girl ฉันจะไม่ทำให้ร้อนนะฉันแค่อยากจะมีเธอ เธอหนาวไม่เป็นไรฉันจะกอดเธอไว้ baby เธออย่าเพิ่งใจร้ายเป็นสีฉันแค่อยากมีเธออยู่เคียงข้างกันไป มีเธออยู่กันตลอดฉันจะไมไปไหนเธอก็อยู่กับฉันได้ไหม I just wanna make you feel right tonight เธอเธอไม่ว่าอะไร Cause for you only, you and me forever oh, oh. แค่อยู่กับฉันได้ไหมฉันแค่อยากจะมีเธออยู่ข้างกัน Baby girl what you want เธออยู่เคียงข้างกันไปมีเธอ